อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อมูลที่มีจำนวนมาก และเข้าใจยาก เปลี่ยนเป็นภาพที่สวยงามและเข้าใจง่ายนะคะ แต่ทราบไหมคะว่า กว่าจะสร้างอินโฟกราฟิกได้แต่ละชิ้นนั้น จะต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆมากมาย เพื่อให้ได้อินโฟกราฟิกที่ออกมามีคุณภาพมากที่สุด เพราะอินโฟกราฟิกไม่ใช่แค่ภาพกราฟิกเพียงธรรมดานะคะ แต่เป็นการสื่อสารด้วยภาพนั่นเอง ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิก เพื่อให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นสื่อที่ทุกคนมองแล้วเนี่ยสามารถเข้าใจได้โดยทันทีนะคะ อย่างไรก็ดี เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง การสร้างงานอินโฟกราฟิกนั้นมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1ทำความเข้าใจจุดประสงค์ในการสร้างงานอินโฟกราฟิก ขั้นแรกในการสร้างงานอินโฟกราฟิกนั้น เริ่มจากทำความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร เลือกหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการสื่อสาร มีจุดประสงค์อย่างไร และมีเป้าหมายของการสื่อสาร ว่าต้องการผลลัพธ์อะไรจากอินโฟกราฟิกนั้น ๆพอเมื่อทราบเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว เราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการข้อมูลแบบไหน และการออกแบบแบบใด จึงจะเหมาะสม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยในขั้นตอนนี้ เราอาจตอบคำถามพื้นฐานตามหลัก 5W1H เพื่อเป็นแนวทางในการจับประเด็นในการทำอินโฟกราฟิกก็ได้ค่ะ เริ่มจาก Who กลุ่มผู้อ่านหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร What ทำเรื่องเกี่ยวกับอะไร หัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการสื่อสารคืออะไร Why ทำไปทำไม ทำด้วยเหตุผลใด ทำเพื่ออะไร ได้ผลลัพธ์อะไร where ทำที่ไหน หรือเหตุการณ์ของสิ่งที่ทำอยู่ที่ไหน หรือเราต้องการเผยแพร่ที่ไหน when ทำเมื่อไหร่ และจะเสร็จเมื่อไหร่ how ทำอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ทำ ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล เมื่อเรามีจุดประสงค์ในการทำอินโฟกราฟิกที่ชัดเจนแล้ว ต่อมาเป็นขั้นตอนของการรวบรวมเนื้อหาข้อมูลที่เราต้องการ จากการค้นคว้าหาข้อมูลหลากหลายแหล่งที่มาและหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการสื่อสารทั้งหมด ซึ่งในขั้นตอนนี้ เนื้อหาข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้น ต้องเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ บันทึกภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระเบียบ ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ทันสมัย และวิธีการได้มาของข้อมูลด้วยค่ะ ขั้นตอนที่ 3 การอ่านและคัดเลือกข้อมูล เป็นการอ่านข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดแล้วอย่างละเอียด ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของประเด็นสำคัญในเนื้อหาที่ต้องการสร้างอินโฟกราฟิก จากนั้นทำการคัดเลือกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป ให้เหลือเฉพาะข้อมูลสาระสำคัญ ที่เป็นแก่นของเรื่องราว หรือเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจ เป็นส่วนที่จะนำมาใส่ไว้ในอินโฟกราฟิกเท่านั้น ขั้นตอนนี้เราอาจจะพิจารณาคัดเลือกข้อมูลโดยตอบคำถามง่าย ๆว่า อะไรที่เราอยากรู้หรือเนื้อหาอะไรที่เราจำเป็นต้องรู้ และอะไรที่เราไม่อยากรู้หรือไม่จำเป็นต้องรู้ จากนั้นอาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปถามเพื่อนหรือทีมงานที่สร้างอินโฟกราฟิก ว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความน่าสนใจ อยากรู้เหมือนที่เราคิดหรือไม่ก็ได้ค่ะ ขั้นตอนที่ 4 การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง เป็นขั้นตอนการหาวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อสร้างความกระจ่างให้กับเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร โดยในขั้นตอนนี้ เราต้องพยายามคิดเชื่อมต่อข้อมูลกับรูปภาพ ให้ทุกจุดต่อเนื่องกัน จะได้รู้ว่าเราควรเล่าเรื่องแบบใด ซึ่งอาจจะเริ่มจากการจดบันทึกความคิดหรือไอเดียที่ได้ในตอนนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะหายวับไปเพราะหลงลืม การหมั่นจดบันทึกทันทีที่ได้ไอเดียดีๆ แวบเข้ามาในหัว ก็จะช่วยเป็นแนวทางได้ค่ะ จากนั้นอาจจะลองระดมสมองกับทีมงาน หรือคิดนอกกรอบจากวิธีการเดิมๆ ซึ่งอาจจะช่วยให้ค้นพบวิธีการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์น่าสนใจได้ โดยวิธีการเล่าเรื่องบนงานอินโฟกราฟิกให้มีความน่าสนใจนั้น ก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น อาจทำเป็นเรื่องราว มีตัวละครเล่าเรื่อง ผูกปมให้น่าสนใจ มีบทนำเนื้อหา และบทสรุปเปิดปิดเรื่อง หรือ การเล่าด้วยเหตุการณ์สำคัญณขณะนั้น แล้วค่อยๆนำเสนอข้อมูล หรือ การเล่าเรื่องโดยวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลให้เห็น อาจใช้วิธีการอุปมา อุปไมยเปรียบเปย หรือการเล่าเรื่องด้วยวิธีการบรรยายแบบเรียบๆ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่นำเสนอ เพศ วัย และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายค่ะ ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบชิ้นงานอินโฟกราฟิก เมื่อเราได้วิธีการเล่าเรื่องในงานอินโฟกราฟิกแล้ว จากนั้นเป็นขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานอินโฟกราฟิก โดยเริ่มจากการเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิกให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการนำเสนอเนื้อหา ซึ่งแต่ละรูปแบบของงานอินโฟกราฟิกนั้น จะมีวิธีการจัดวางเลเยอร์ที่แตกต่างกัน โดยท่านสามารถศึกษาได้จากเนื้อหาของรูปแบบอินโฟกราฟิกค่ะ เมื่อเราได้รูปแบบอินโฟกราฟิกแล้ว ให้นำข้อมูลมาจัดวางลำดับการนำเสนอตามรูปแบบที่เลือกไว้ แบ่งสัดส่วนข้อมูลกับรูปภาพให้เหมาะสม พร้อมทั้งออกแบบ วางระบบการรับข้อมูล เช่น การอ่านจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา จากตรงกลางผสมผสานกัน หรือจัดวางขนาดตามความสำคัญ หรือการวางเนื้อหา กำหนดเส้นนำสายตา เพื่อชี้นำทิศทางในการอ่านค่ะ ขั้นตอนที่ 6 การสร้างชิ้นงานอินโฟกราฟิก เมื่อเราจัดเตรียมเนื้อหา ข้อมูล และออกแบบชิ้นงานอินโฟกราฟิกเรียบร้อยแล้ว เราก็เริ่มลงมือสร้างชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยเลือกใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานอินโฟกราฟิกซึ่งมีอยู่ด้วยการหลากหลายเครื่องมือทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ เช่น แบบออฟไลน์ ได้แก่โปรแกรม PowerPoint Photoshop หรือ Illustrator ส่วนโปรแกรมออนไลน์นั้น อย่างเช่น PictoChart Canva e a s i l y w i s m e Infogam r แวนเกส โดยในการสร้างชิ้นงานอินโฟกราฟิกให้ออกมาสวยงามนั้น เราต้องคำนึงถึงหลักสำคัญในการออกแบบอินโฟกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางองค์ประกอบ หลักการใช้สี หลักการใช้ตัวอักษรด้วยนะคะ ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ เมื่อออกแบบและสร้างงานอินโฟกราฟิกเสร็จแล้ว ให้เริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง ว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง รวมถึงการตรวจพิสูจน์อักษรอีกครั้ง การระบุแหล่งที่มา ทบทวนการออกแบบ ว่าข้อมูลและภาพ ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการแล้วหรือไม่ จากนั้น นำอินโฟกราฟิกที่สร้างขึ้น ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน ซึ่งอาจจะเป็นการทดลองกลุ่มเล็กจำนวน 5-10 คน ให้รับชมผลงาน และให้ข้อคิดเห็นว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ สื่อสารได้อย่างชัดเจนหรือยัง ตรงตามหัวข้อและเป้าหมายหรือไม่ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข แล้วนำไปทดลองใช้อีกครั้ง จนกระทั่งสมบูรณ์ลงตัวได้ข้อยุติ จึงนำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะค่ะ นอกจากการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ในขั้นตอนนี้ ต้องทำการทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต ว่ามีมุมมองอย่างไรก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ด้วยค่ะ ขั้นตอนที่ 8 การนำเสนอและเผยแพร่งานอินโฟกราฟิก เป็นการนำอินโฟกราฟิกไปใช้จริง ด้วยการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถนำเสนอและเผยแพร่ได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง โดยการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตนั้นทำให้เราได้รับผลตอบรับผลงาน หรือการวิพากษ์วิจารณ์งานอินโฟกราฟิกของเราอย่างทันท่วงทีด้วย ซึ่งเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ ที่จะช่วยขยายข้อโต้แย้ง และอาจทำให้เราค้นพบวิธีการนำเสนอข้อมูลวิธีใหม่ๆ ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดทำอินโฟกราฟิก ให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หวังว่าทุกท่านเนี่ย คงจะให้ความสำคัญกับทุกๆขั้นตอน ในการสร้างอินโฟกราฟิกนะคะ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ